สวัสดีครับเพื่อนผมเกดติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับ เรารูบี้นะครับผมก็เปิดไปหมดแล้วนับสำหรับคลิปก่อนนะ ผมก็โอ้โหหมดรูบี้นะแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเก็บได้พอหรือเปล่านะพอที่จะเปิดเดือนหน้าหรือเปล่านะเพราะรู้สึกว่ามันได้น้อยลงน้อยลงยังไงไม่รู้นะ มีกุก็ไม่ได้ซับตัวนะเซ็งนิดหนึ่งครับเอ๊ะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับได้เล่นด่านต่อไปนะครับ เราวันละด่านช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเล่นตามด่านดี่ว่าอืมอืมอืม ไปเปิดนี้ก่อนนะครับสักหน่อยมาคนสงสัยนะว่าผมเอาไอ้พวกเพชรเพชรนี้มาจากไหนนะเพชรมาเปิดพวกนี้นะครับโอเคพอแล้วนะครับที่จริงผมก็แปรรูปมาจากคริสตัลนะปกติผมจะใช้คริสตัลพวก ที่เป็นคริสตัลไหนวะประมาณนี้แหละนะครับอ่าไอพวกไอพวกนี้แหละนะครับรูนแห่งเวทนี่แหละนะครับนี่นะครับสักประมาณสิบสิบกว่านะครับทีละสิบกว่านะครับ มีเยอะก็เอาเยอะแหละนะครับเนี่ยละสิบกว่าแล้วนะครับเพราะเก็บได้เยอะมากนะที่จริงนะครับ ก็จะได้สีม่วงเยอะนะครับ เยอะมากนะครับ เป็นพันนะครับ ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับไปลุยกันนะครับเรา แต่ก่อนอื่นก็ไปตีอารีนาซะหน่อยกันนะครับ ทีมผมก็เป็นทีมเหมือนเดิมนะ ไม่ ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ของผมยังไม่ได้ใส่นะ ของมิกุนะครับ ไม่รู้จะใส่ตัวไหนนะครับ รู้สึกว่าใส่แล้วมันก็ถึงๆเท่ากันแหละนะครับ ก็เลยไม่ใส่ดีกว่าตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันกระตุกกระตุกนะวันนี้ รัวนะครับโอ้โหมันมันพลังไม่ลดเลยเว้ย ไม่อยากจะเชื่อนะครับโอ้โห มันถึงจริงนะตัวนี้ ตีไปห้าล้านนะครับกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย โอ้โห ประมาณสสองามเปอร์เซ็นต์เองนะครับยอดจริงค่อยไปด่านต่อไปนะ แป๊บหนึ่งนะครับ ตันตันตันโอ้ คนเดียวก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้จะทำยังไง ผมไม่อยากตีมากนะ ให้เพื่อนๆตีนะ ให้คนอื่นตีนะ พูดง่ายๆถ้าตีตายแน่ ๆ นะตัวเนี้ย นั่นเลยไหมเอาแค่ตัวนี้ก็พอนะ ยิงไปเรื่อยๆ แค่นี้ลดไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ขนาดไม่ได้ลงตัวดี ๆ เลยเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บ้าจริงๆไปเอาของของแป๊บหนึ่งนะตัด้านแต่ด้านอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม คนสมัครก็มีเรื่อยๆนะครับไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่รู้ทำไมมันถึง คนถึงลดลงลดลงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะ ผมไม่ได้ไล่สักคนเลยนะ คนมันลดลงเรื่อยๆนะ เขาอาจจะไปตั้งกิ่วของเขาเองก็ได้มากนะไม่แน่ใจนะเหลือเทพพอีกหลายคนนะเอาหมดนะเทพพที่เหลือค่อยว่ากันที่หลังนะโอเคนะครับ ไปกันต่อนะครับเราด่านต่อไปนะครับไม่เล่นนานเราด่านต่อไป นี่ต้องเล่นด่านต่อไปเรื่อยๆเลยนะ อ่ายังเพิ่งสามเก้าแปดเลยนะครับ ไปเราใกล้ถึงด่านสี่ร้อยละ ต้องเล่นตัวไหนก่อนเนาะส่งตัวชนไปนะครับ ดูทางก่อนนะ อย่างถึกนะครับไม่ลดพลังเลยนะสตันไปด้วยตัวหนึ่งเต็มแล้วเว้ย ทำไมศัตรูมันอ่อนขนาดนี้นะครับ จะไม่เจอหัวหน้าไงเจอหัวหน้าเขาว่ากันสัตว์ปลายแล้วเรากระเด็นนะครับ กระเด็นเดนิดนะครับ เพื่อนมา ยิงแต่ไกลครับตัวนี้ แตกแล้วนะครับสบายนะศัตรูไม่มีความเก่งเลยนะ อ่อนมาก มัน มันตีไม่แรงนะตัวชนผมเนี่ยชน ชนได้นานมากเลย นานมากเลยนะแบบเฮ้ย มันนานขนาดนี้เลยชนนะโอเคนะครับ ลองออโต้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ว่าครั้งหนึ่งก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใช้คนรวมกงสิบสองนะครับเอ้ยเยอะเหมือนกันนะ โต้ครับ วอะไรวะเนี่ยอยากรู้จริง มันคือตัวนกมีล้อเลื่อนนะครับ มันใช้เสกเวปะเรียกว่าเสกเวปะนะครับ แตกนะแบบนี้ เงินก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตู้ดับพิเศษไม่ได้นะครับสามเก้าแปดนะเรียบร้อยแล้วนะ complete นะครับโอ้โหตุ๊กตามิขู่ทำได้ใหม่กับตัวหนึ่งนะครับ ไม่ได้รับแล้วตั้งนานแล้วนะครับ เปิดได้ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ได้ใหม่ตัวหนึ่งนะพวกไร้สาระมากเป็นสายถึกนะครับลูกตามิคุไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ ใส่ตัวนี้ดีไหมก็เท่ากันแหละนะตัวนี้ดีกว่าก็ตามอีกล่าสุด อ่าไหมตุ๊กตาไม่กุสองตัวแล้วนะครับ พลังชีวิต 49 นะครับอัตราคิ พลังเวทป้องกันนะครับ เฮ้ยทำไมพลังเวททำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้ตุ๊กตาไม่กุเหมือนกัน อันที่ได้ใหม่มาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับ พลังเวทป้องกันเนี่ย 600 คืออะไรนะครับ มันจะบอกว่า67.5เปอร์เซ็นต์ปะแต่มี HP ด้วยนะครับ งงมากเลยครับโอ้โห อัตราติดคี15.9%แปลว่าอะไร แปลว่าถ้าอัพเต็มนี่ อัตราติดคี90%นะครับโห คือแบบติดคีตลอดเวลานะครับ แปลกเหมือนกันวะ แปลกมากนะ เอาเถอะนะครับ ไม่ต้องซีเรียส ไปพีพีกันต่อนะครับเรา ได้เท่าไหร่ครับ ได้สี่สิบเองนะครับผมน้อยมาก ต่อไปจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะเดือนต่อไปจะพอหรือเปล่าไม่รู้สามร้อยโหตั้งนานสงสัยต้องเล่นบ่อยกว่านี้นะต้องขึ้นไปซะหน่อยนะเฮ้ยกดผิด ลืมไปว่าคนไทยนะ แตกแล้วนะแกรมมี่ลืมไปไม่ตีคนไทยแล้วนี่ประเทศอะไรไม่รู้นะจัดไปนะครับเขาลุย ถึงฐานแล้วนะครับเดียวแต่ครับก็เร็วจังเร็วมากนะทำไมทำไมมันง่ายขนาดนี้นะครับใส่เราสู้กับคนเร็วต่ำนะครับ ดูสิ ดูคนที่เราสู้ด้วยนะ เมื่อกี้นะเฮ้ยคนเดิมนี่หว่าคนเดิมก็ดีนะครับ ส่วนเดิมก็ดีนะครับ มาเป็นขยโยงนะครับ โอ้โห มันเปลี่ยน มันเปลี่ยน มันเปลี่ยน ปลี่ยนคำ มันเปลี่ยนคำแล้วนะสำหรับการใช้ท่าต่างๆ นะโอเคซิลเวอร์สามผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะมาเลยเล่วอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพิ่งมันต้องไปไกลกว่านี้แล้วเลยต่อนะ เลยต่อ ตายหมดนับศัตรู โอ้โห หมดเลยนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะ ้แบบนี้ผมเล่นสบายเลยนะ สบายมากกว่าเดิมเยอะนะตรงนี้แหละ ชอบตรงนี้แหละนะต่อไป PVP จะเป็น PVP ที่ง่ายนะครับง่ายมากนะก็เข้าบ่อยๆแล้วแบบนี้นะแตกนะโอ้เร็วมากนะ เร็วมากนะครับ นี่ผมว่าผมยังไปได้เยอะนะครับ แต่ว่าไม่มีเนี่ยนะคันนกไปดูรางวัลก่อนว่าถ้าได้ได้เท่าไหร่นะครับ บอกหรือเปล่าว่ารางวัลได้ได้เท่าไหร่ดูไหนเนาะรางวัลข้อมูลรางวัล PVP นี่เจอละ โอ้ผมเพิ่งแพลตินัมเองได้สี่สิบเงินได้สี่สิบนะครับโอ้ยต้องไปประมาณร้อยหนึ่งต้องไปประมาณแพลตินัมนะครับ มันค่อยได้ได้หน่อยนะครับได้เยอะหน่อยนะครับโอ้ผมตกไกลเลยเนี่ยโคตรไกลอ่ะ ตกโคตรไกลอ่ะเพิ่งรู้ตัวเองตกไกลขนาดนี้นะครับ ดูดิคนแต่ละคนในนี้นะครับเป็นแต่น้อยๆทั้งนั้นนะครับ ผมต้องไปเปลี่ยนทีมป้องกันแล้วแบบนี้ เห็นทีมป้องกันทีมประเภทนะจะได้ได้ขึ้นมาเยอะหน่อย ตัวนี้ใส่ของเลยนะ ผมไม่อัพตัวก่อนนะครับยังไม่ได้อัพตัวต่าง ๆเลยนะครับตัวซ้ำเยอะนะครับจริงยังไม่ได้อัพเลยนะครับ เรา เพลงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศดีนะเพลงของมิกุนะครับรู้สึกแบบเฮ้ยเปลี่ยนบรรยากาศดีอะโอเคนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับ เคนะับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับ กับผมกฤติสันนะครับเดี๋ยวไปอัพก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับเจอกันนะครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อน